สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่เราแนะนำไปเมื่ออีพีหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นกันในอีพีสองนะครับ ท่านผู้ชมเชิญไปดูกันเลยครับ โปรดติดตามตอนต่อไป